ไหมจบแล้วเอาเราต่อไปนี้ก็เรื่องราวของแสงนะฮะเอาเอาแสงไปวันนี้พลังงานซ่อนอยู่ในแสง พลังงานที่ว่านี่คือพลังงานของโฟตอนนะครับจำหน่อยครับ ภาษานี้เป็นภาษาที่สูงสุดแล้วนะครับ โฟตอนนะครับ พลังงานที่พลังงานโฟตอนซ่อนอยู่ในแสงมาดลจ้าแสงนวลผ่อง ปืดปืดปืดปืดปืดปืดปืดเตรียมตัว หายใจงับอากาศเข้าไปก่อนเพ่นะครับ อากาศงับเข้าไว้งับอากาศเข้าไว้ก่อนน่ปืดเข้าไปสกก่อนปืดสองปืดนะครับ เสร็จแล้วก็ตะแลนตะแลน ตะแลนตะแลนตะละแลนตันตันตันตันตันตัน บ้านเรือน เคียงกัน และแอบมองทุกวัน เลยเชียว เห็นหน้าหน่อยเดียว ปืดปืดนี่ไม่ธรรมดานะครับ ค่อยๆดูดี ๆ สูดให้ใจลึกๆนี่แหละครับ ไม่คิดไม่ท้าไม่ฉีดนะครับ ใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่า ในร่างกายมันไม่ปกติ ที่เขาเรียกว่า โรคภัยไข้เจ็บ อยู่ในร่างกายอยู่ในท้อง อยู่ในไส้อยู่ในหัวอยู่ในแขนอยู่ในขาอยู่ในกระดูกกระเดี่ยวทั้งหมดแหละนะพวกเจ็บปวดรวดร้าวทั้งหมดนั่นแหละสูดหายใจเข้าไปปื้ดกันนานาขอให้ทำใจเป็นผู้รับครับ ผม ราะว่าสิ่งนี้มันเป็นพลังงาน โฟตอน ของ แสงนะครับของแสงนะฮะที่ลุงทำเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งดุนเลยนะเนี่ย นี่คือวิทยาศาสตร์นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้น วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของฝั่งจิตศาสตร์ไปแล้วจ้า ที่จะให้ช่วยกันระหว่างท่านอยู่ที่บ้านท่าน ผมอยู่บ้านผม อยู่ไกลกันขนาดไหนโลกใบนี้มันถึงกันหมดแล้วจ้าสมัยหนึ่งเป็นโลกแบนไปแล้วนะครับ โลกใบนี้นะมันถึงกันหมดแล้วจ้า ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับ ถ้าไม่มี YouTube ไม่มีเฟซลุงก็ไม่สามารถที่จะส่งพลังงานตัวนี้มาถึงบ้านท่านได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาถึงแล้วก็ สูตรก็าไป แล้วมีหลักอยู่สามหลักนะฮะหนึ่งเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเอง ผลมันจะเกิดความร้อนในร่างกายนะครับ สูดเข้าไปสอง กำจัด สิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเราออกไปกำจัด ฝั่งการแพทย์ตะวันตกเขาจะบอกว่าเชื้อโรคเชื้อรา เป็นโรคนู่นนี่นั่นสารพัดร้อยแปดโรคตั้งแต่เส้นผม ถึงปลายนิ้วนิ้วเท้านะครับโรคมนุษย์เนี่ย มีผู้คนรวบรวมไว้นะ มีไม่น้อยกว่าสองพัน 2,250 ชื่อโรคนะครับ มีผู้คนเขารวบรวมไว้ตั้งแต่ ตั้งแต่ไหนล่ะ ตั้งแต่ กี่ปีมาแล้วเนาะเดี๋ยวๆตั้งแต่หลุยส์พาสเตอร์สินะใช่ ที่รู้จักแบคทีเรียตัวแรกของโลก นู่นกี่ปีวะนะถึงเจ็ดร้อยปีห้าร้อยปี ไม่รู้ที่เกียจจำมีผู้คนเขารวบว่ามีโรคอยู่สองพันสองร้อยห้าสิบชื่อโรคนะครับมันน้อยสะเมื่อไหร่นะเพ่ใครก็ตามที่บริโภคพวกยาปฏิชีวนะมาถึงวันนี้อันตรายบ่อนลัวจ้า พวกยาแก้ปวด แก้ปวดนี่นะครับอันตรายนะช้านะช้างั้นใครก็ตามที่ปวดเนื้อปวดตัวพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานโฟตอนนี่นะครับ มันสามารถช่วยได้นะครับคนปวดท้องก็ขมแมวท้อง กดท้องขมแมวท้องขมแมวรู้จักว่าขมแมวขมแมวขมิบขมิบท้องขมแมวท้อง ขมิบท้องขมแมวท้องนั่นนะครับ ท้องก็มีอะไร มีตับไตไส้พุงม้ามหัวใจจะมีอะไรล่ะปอดก็หายใจเข้าไปปื้ดใช่ไหมครับ ง่ายๆคือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเราเอง เป็นธรรมชาตินะครับ แล้วพร้อมๆนี่ก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่า หนึ่งในนั้นก็คือกำลังฮอตฮิตอยู่ทั่วโลกก็คือ ไวรัสโคโรนา ไม่ว่ามันจะมามาในสายพันธุ์นะอย่าไปสนใจกับมันโอเคนะครับต่อมา คตรสายพันธุ์ไปเลยลุงบอกไม่ได้กลัวสักสายพันธุ์เดียวนะให้รู้ไว้ทำไมถึงไม่กลัวมัน เพราะว่าเราเข้าใจเรา เราเข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจ ตัวเราเห็นตัวเราจนหมด ตัวตนของตัวเราเอง ก็มาเล่นกับ ไม่มีตัวตนก็ช่วยสิครับไวรัสโคโรนาจะมาเล่นกับ ไม่มีตัวตนก็ช่วยสิครับเห็นไหม ไวรัสสวยนะ ที่ว่าความจริงก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเพศมันมาก รู้ไหมแบคทีเรียและไวรัสอยู่ในตัวท่านได้กี่ แสนล้านตัวหรือเปล่ามันอยู่มันอยู่แล้วนะครับ วันเดียคืนรีมันลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรามันต้องสร้างภูมิต้านทานให้มันอยู่อาศัยเราแ็่คิดในรูปแบบนี้ครับ อย่าไปเอาอย่างอื่นเข้ามา คิดแบบธรรมชาติเหมือนลุงใช่ไหมใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกับสัตว์ตัวใหญ่ก็อยู่ด้วยกันก็พึ่งพากันแค่นี้สิครับ ตัวเล็กก็พึ่งพาตัวใหญ่ ตัวใหญ่ก็ต้องมีเมตตากรุณามุสิตาเวขา มนุษย์ก็เหมือนกันนะครับ คนเท่าชราแก่ชราก็เมตตากับลูกหลานเหลนหลนบ้างนะครับ ยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนาใดๆ เนี่ย รู้จักเมตตากรุณาหน่อยงนั้นถึงตัวนะการนกคาให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับจำด้วยครับ เพ่นะครับอยู่ไหนก็ไม่รอดนะเชียลุงออกเตือนมาหลายร้อยมาหลายร้อยครั้งแล้วนะอย่าเห็นแต่อำนาจนะครับอำนาจไปไม่รอดหรอกครับ เดี๋ยวหมดตระกูล ชื่อเสียงเรียงนามตระกูลก็มีอยู่แล้ว ใช่ไหมครับจะหนีไปไหนหมด อำนาจก็เห็นไหมใช้อำนาจเพื่อสร้างสรรค์ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้มีที่ยืนได้มีความเจริญงอกงามได้หลายอย่างน้อย คนที่มี สิ่ง นี้นะครับเลิกคิดได้แล้ว ผมว่านะ ตัวกูของกูเนี่ยจะเอาขนาดไหนมนุษย์ เพียงพอสัหน่อยเดียว อยู่เย็นเป็นสุขด้วย จะไปนั่งนอนหายใจที่ไหนก็ได้โลกนี้มันไม่มาหลอกมาหลอนด้วย ผมว่านั่นนึกว่าตายดีเลยส่วนมากพวกมีอำนาจจะตายไม่ดีนะ บอกให้ทราบแล้ การตาย ตายไม่ดีแทบทุก ราย จะบอกไม่ทราบไปทำอะไร ต่อมีอะไรให้คนเขาด่าเมียพ่อ ก็ โดน จริงไปเจอผู้บรรลุธรรมเขาจัดการในยุ่งเลย ู้จะผู้ผู้มรรลุธรเขาไม่พูดนะให้รู้ไว้เขาจะทำอะไรเขาไม่พูดนะเขาทำก็ทำเลยนะให้รู้ไว้โอ้โหหนังสือพิมพ์ไม่ประสงค์เป็นเดือนนะเนี่ยแขกครบไม่ได้เลยนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ย แย่จริงบทนให้ฟังซะหน่อยนะ จ่ายเงินค่าหนังสือลวงหน้า พวกไม่มาส่งเลย เวลาจะได้ขอตื้อ ตื้อน่าดูนะ ตื้อมา ขอตื้อ ยืนอยู่นั่นยืนขอเอียงอยู่นั่นเอียงเบงมาลำคาญแล้วไป ที่ไหนได้อ้อยเข้าปากช้างมันหายเลย ก็เลยไม่มีหนังสืออ่านพวกสายส่งก็เลิกส่งไปแล้ว หลายส่งที่มืออาชีพ เลิกส่งตามบ้านแปลว่าหดเข้าหดเข้าทีนิดสองนิด ผงหนังสือแผงหนังสือจะอยู่ไม่ค่อยจะได้ ไปหมดแล้วสิ่งพงสิ่งพิมพ์ อย่าลืมนะ เรามีเป้าหมายนะครับที่นี่หนึ่งสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเอง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาหรือป้องกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่สามารถมองเห็นเขาด้วยตาเปล่าเรานะครับจำนะฮะภาษานี้จำหน่อยครับ แล้วก็ขับไล่สายส่งสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายออกจากร่างกายเราไป ออกไปตามเหงื่อออกไปตามไม่รู้มีกี่รูล่ะมนุษย์มีกี่รูออกไปตามรูนั่นแหละ ไปตามรูจมูก รูตา รูหู รูทวารหนัก รูทวารเบานั่นะครับ มีกี่รูออกบทดแหละ ของไม่ดี มันจะขับออก นี่คือความมัจจันนะ เพราะว่าพลังงานตัวนี้มันจะไป มันจะไปขับจากภายในออกสู่ภายนอกนะครับ ไม่เหมือนกินยาทายาฉีดยาเนี่ยจากนอกเข้าในนะครับ ขังอยู่ในตัวเราหมดแหละ อันนี้มันจากในออกนอกมันต่างกันนะครับ นี่คือความแตกต่างของการรักษาตัวเราเองนะครับจำหน่อยฮะภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่น่าจำมาก เพราะว่าเป็นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับนะครับอย่างลุงนี่สบายเลย มีปัญหาสองร้อยปีนี่สบายๆจะไปนี้ไปไหนก็แล้วกัน ถ้าใครอยากจะรู้อยากจะดูเนาะ ลุงถึงไม่ค่อยรีบค่อยร้อนไงแต่เอาเถอะอยู่นานแล้วก็กว่าถั่วจะสุกงามจะไม่หมดแล้วหรือสิ่งแวดล้อมนี่ครับ กว่าถั่วจะสุกงามจะไม่หมดแล้วชานี่ปล่อยให้มันพังไปได้ครึ่งโลกดีมั้ยแล้วค่อยช่วยประมาณนั้นว่าไปนู่นมันยากนะ มนุษย์มันคุยยากนะ ค่อยๆสูดเอาลึกๆครับผมบรรจุเข้าไปเอง อยู่ที่ผู้รับทั้งหมดนะครับ ผู้รับคือผู้ได้นะครับ ผู้ส่งมีอยู่แล้วแหละ ผู้ให้ก็มีอยู่แล้วนะครับ ไหมพอไหมในตัวท่าน พอก็บอกยกมือขึ้น ถ้าพอ ว่าไปนอนถ้าอยู่ต่อหน้าได้เนาะอยู่คนละจอเนี่ยสิหน้าจอในจอเนี่ยโอ้แค่นี้ก็ดีสมเถแล้วพี่ของฟรีของฟรี ของดีที่สุดคือของฟรีนะครับ ฟังทายฟังฟังธรรมะพระธรรมเนี่ยครับของดีที่สุดคือของฟรีจำด้วยครับ ทางโลกทางโลกเนี่ยของดีที่สุดไม่มีคำว่าฟรีนะครับทางโลกนะทางทางธรรมทางฝั่งธรรมทางพระธรรม ของดีที่สุดคือของฟรีจำจำเน่ยครับภาษาเหล่านี้ คนที่เขาบอกว่าของของฟรีไม่มีในโลกนั่นคือเขาก็แล้วกันนะ ให้เป็นเขา เรา ของฟรีสักวันหนึ่งท่านก็ให้ผมฟรีทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ วันไหน วันที่จะไปวันเบิร์ดหนึ่งสักวันหนึ่งท่านก็ให้ผมฟรี ใช่หรอพี่ถ้าให้ระบอกนะก็แล้วกัน แต่ได้ตั้งตัวตั้งหลัง จะได้ อนุโมทนาสาธุให้ก่อน ประมาณน้ครับจะได้คูณกลับเกินกว่าห้าร้อยเท่าไงจะได้คูณกลับให้เกินกว่าห้าร้อยเท่า และเกินกว่าห้าร้อยเท่านะไง ง่ายๆกับลุงนี่มันง่ายทุกเรื่องแหละ yes no okay จบ ประเทศอื่นเขาเขาใช้คำว่า I กับ U โอ้ยเข้าไปถึงไหนๆกันแล้ว ของเราพอเวลาพูดคุณผมนะดูถูกดูแคลนนี้ไปไกลพวกนี้พวกมีความรู้สึกพวกนี้นี้ไปไกลนะครับ ไอกับยูนี่โอ้โห มันแน่มาก ผมว่านะ มันเป็นภาษาที่เป็นเพื่อนกัน อาศัยไอยูกูมึงนี่คือภาษาเพื่อนกันนะครับ เพื่อนมิตรไกลไกลไกลไกลกราบสวัสดี ต่อไปอย่าให้มีคำว่ากราบนะครับ คุณทัตทิยานะฮะสวัสดีก็สวัสดีธรรมดา นะครับอย่าให้มีคำว่ากราบครับพวะนี้ลุงไม่ใช้นะครับ แล้วลุงก็ไม่ชอบให้ใช้ด้วยนะครับนะคุณชิยาทรเช่นเดียวกัน ตัดคำว่ากราบออกนะครับ ต่อไปรู้จักลุงออกก่อน ลุงออก โอ้แค่นี้ก็เกินพอแล้วเอาอะไรก็ได้ก็นาลุงออกใช่ไหมอืม เอาไว้ใช้คนอื่นกราบ ใช้กับพระสงฆ์องค์เนนนู่นขอกราบด้วยความเคารพเนี่ยถึงจะใช้ได้นะครับ เอาไว้ในใจ ไม่ต้องออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับ ออย่างพอแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคนะ สาม สอง ชั่ว นั่นเห็นไหมชั่วเลยเสียงนังชั่วเลย เสียงนังชั่วเลย นี่เสียงนังชั่วเลยเหรอ เป็นไง จะยินเสียงดังชั่วอะไรเกิดขึ้นเลยทีเนี้ย เอาละต่อไปนี้ถามความรู้สึกของท่านนะ ได้อะไรจะบ้างจาก ย้ำนะฮะ ภาษาสุดท้ายนะพลังงานบริสุทธิ์ ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสง โอเคนะ โฟตอนของแสงนะครับจำจำนะครับ ภาษานี้ต้องจำ ค่อยๆสอดรับเอา จะผ่านความรู้สึกเพราะนั้นอธิบายความรู้สึกมาครับ ต่อไปนี้นะฮะท่านได้รู้สึกอย่างไรนะครับ ลูกชายนอนหลับ เปิดแสงสูง ให้รับพลังงานด้วยค่ะโอเค ดีมากครับ คุณภาวินีลูกชายนอนหลับเปิดแสงลุงโอเคเด็กๆเห็นแป๊บเดียวจะหลับดีมากครับ ต้องการให้ทุกคนหลับง่ายๆนะครับ เพราะว่ายุคสมัยนี้หลับยากเป็นจัง อ้าวยกไม่มือแล้วเหรอ กดหัวไม่มือเหรอเอากดก็กดหัวไม่มือนะ่ะก็เรียกอะไรกดชอบเกดชอบกดแชร์ กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งแก้งแก้งแก้งแก้งแก้งเนี่ยเห็นเขาว่ากันเป็นของจองเนี่ย กดไลค์กดแชร์ ดซับสไครต์แล้วตามด้วยกระดิ่งด้วยนะจริงจริงจริงจริงว่าไปน้องอ้าวบอกความรู้สึกมาเร็วจะคอยนะครับขณะนี้เวลาห้าทุ่มตรงพอดีเลยเงื่อซึมเลยค่ะ ร้อนเงื่อซึมเลยค่ะ คุณวัสิมา ร้อนเงื่อซึมเลยเชี่ย อภัยอีกแล้วอาช้าได้อะไรหรือไม่ได้อะไร รู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกอะไรนะครับ ท่านที่ไม่รู้สึกก็บอกมาด้วยครับ ผมจะหาวิธีที่จะ หาวิธีว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนยากจะให้ได้รับเจตนาจริงต้องการให้ท่านรักษาตัวเองให้ได้นะครับ มันพึ่งใครไม่ได้แล้วละครับอัตติอัตโนนาโถตน เป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเรื่องสุขภาพต่อไปนี้ต้องคิดรูปแบบนี้แล้ว น้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชแหละผลไม้เป็นยา สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้น ท่องให้มันขึ้นใจนะครับพวกนี้ ส่วนอะไรอร่อยไว้ทีหลัง หยุดอากาศไปด้วยยืดเหยียดไปด้วยยืดเหยียดก็คือโยคะนะครับ ยืดนู่นหดนี่ รู้สึกถึงความร้อนยุบยิบที่มือเท้า อาการปวดหลังหายเป็นปลิดทิ้งเลย โล่งเบาสบายตัวเลยเชื่อคุณขวัญชัยคุณขวัญชัยได้เลยนะครับร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วนำมาลูบหน้าลูบตาโอ้โหอย่างนี้ก็ความสาวกลับขึ้นมาแล้วเชื่อคุณเรนูความสาว จากแปดสิบเหลือสิบแปดดีไหมนะประมาณนั้นนะครับ เอ้ามันได้จริงนะ ไม่ได้พูดเล่นนะครับพนักงานบริสุทรักษาผิวพรรณนะครับบอกให้ทราบไว้ ไม่ได้พูดเล่นนะอไอ้พวกสิวไอ้พวกฝ้า หน้าตาฝ้าได้จริงๆนะ สังเกตไว้แต่เพศหน้าท่านท่านก็สองเอาเองกระจกเงาแต่ละวันแต่ละวันนะครับ พลังงานนี่มันเป็นมันขับจากภายในออกสู่ภายนอกจำเลยครับมันมันขับจากภายในออกมาเป็นภายนอก มาเป็นเหงื่อมาเป็นอะไรพวกนี้รู้สึกแสบที่คอแอมดื่มน้ำครับดื่มน้ำกดๆที่ลูกกระเดือกที่หนึ่งให้น้ำมันผ่านหลอดอาหารหลอดลมหลอดอาหารให้มันผ่านไป เหมือนกับให้น้ำล้างให้น้ำมันซ้อน้ำซ้อฝังน้ำซ้อตะลิ่ง ดื่มให้มันกึกกักกัดเสียงดังกึกกักกึกกักหน่อยบีบเอาไว้นิดนึง ให้มันให้มันให้มันผ่านยากๆอย่างนี้ดีกว่าให้น้ำผ่านลำคอยากๆ มันจะล้างไปเลย เหมือนกับ เวลาเราสำลักอะไรใช่ไหมล่ะ มันกินแกงส้มกินแกงเผ็ด กินแกงอะไรที่มันมีความเผ็ดภาษาอีสานเอ่ยมันแหดข้อมันแหดข้อ มันระคายเคืองคอนะครับใช้น้ำผ่าน กดเอาไว้ นิดนึง ให้มันผ่านไปแคลมันจะหายครับผม ง่วงนอนมึนอดีมากครับ ต้องการให้ผมนุต้องการให้นอนง่ายนะครับ ผมเจตนาผมเลยนะครับ ให้ดูว้ต้องการให้ท่านหลับสบายทั้งคืนนะครับ เป็นเจตนาของลุงเลยนะ รู้สึกร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือ ลำตัวใบหน้าครับ thank you very big ลุงคุณไกรทองโอเคครับ รับแซบตามนี้ มึนหัวมึนหัวก็นวดครับมึนหัวก็นวดครับขมับขมือบนวดไปนั่นแหละก้มเงยแงนครับมึนหัวนะฮะก้มเงยแงนคุณล่านะครับ ก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่ยืดตัวก้มเงยนวดศีรษะนะครับ มันจะหายมึนนะฮะจะหายมึนหายงง หายกงกงครับ หายขาดด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หายธรรมดานะประเภทมือหนัวมือกองกงเนี่ยโอ้ยช่วยคนมานับไม่ถ้วนแล้ว ยิ่งผู้ที่สูงวัยนะบอกให้ทราบไว้นะครับ สองมือเปล่าช่วยคนมานับไม่ถ้วนไอ้พวกกำลังจะหลงลงลืมเนี่ยครับนะนะนะอยู่อากาศไปด้วยกระแสไฟฟ้าสูซ่าขึ้น หัว ง่วงนอนมากว่าไหนมามันจะง่วงนอนดีมากครับ จะหลับแล้สบายตื่นขึ้นมาก็จะแข็งแรง นี่คือสิ่งที่ได้รับนะเขาเรียกปฏิกิริยาของพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ มันเกิดขึ้นกับตัวท่านนั่นแหละครับ ผมผม ผมได้ประหมดแล้วพวกนี้ น้ำตาไหลหายใจโล่ง หายใจโล่งเนี่ยบอกรู้เลยจะแข็งแรงนะครับ เพราะปอดเนี่ยสำคัญมาก ๆ โล่งสบายไม่หนาว ไม่ร้อน เฉยๆ คุณผานุก่อนโอเค รับแสบตามนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรนอกจากง่วง ง่วงนั่นคือรู้สึกนะครับ คุณคุณรักนะครับคำว่าง่วงคือรู้สึก นั่นแหละคือใช่ละ ปฏิกิริยาเขาเลยละครับ น้ำตาไหลปิติพวกนี้ขนลุกขนพองเนี่ยได้หมดแหละ ครับสู้ซ่าได้หมดนะครับคล้ายๆในหนึ่งบอกว่าเป็นไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิตมันวิ่งทั่วกายนะครับนะนะให้ให้เข้าใจตามนี้ ร้อนวูบวัดฝ่ามือน้ำตาไหลตลอดค่ะ ช่วงรับแสงรับอากาศตาม ร้อนลงไปสู่ท้อง ไหนมาท้องก็ขมแมวท้องนะครับ ถ้าไปถึงท้องขมิวท้องตาม จะทำให้ท้องหย่อนยานทำให้ท้องแฟบทำให้ไม่มีหน้าท้อง มันจะไปอะไรเผาผลาญไขมันให้ด้วยผมรู้สึกเนื้อเต้นชาปลายนิ้วจีตที่ตาใช่จีตที่ตานะพวกไฟฟ้านะครับจีตที่ตาแล้วหัวโทษแล้วหู ตัวโยกเยกได้สมาธิดีสลับไปมาพร้อมแสงและง่วงนอนดีมากๆนะครับ คุณมะยุรานะครับเห็มานี่คือสิ่งที่ได้รับนะครับอะไรก็ตามที่มันเกิดมาจากผิดปกตินั่นคือได้รับนะครับ มันเป็นของดีนะฮะแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ดี แต่ผลมันก็คือดีนะจับด้วยครับ อยู่ๆมันไม่ปวดเอ้มันปวดขึ้นมาเลย รู้สึกว่ามันไม่ดีนั่นนะ จากนี้มันจะหายแล้วจะไม่ปวดอีกแล้ว อย่างนี้ตัวเห็นไหมครับขอให้เข้าใจตามนี้เอาไว้นะครับกินข้าวไปด้วย รับพลังงานไปด้วยโอ้ยข้าวเป็นยาเห็นไหมครับ ก็พืชเนี่ยพืชคือข้าวข้าวก็เป็นยาใช่ไหมครับใช้ฝาขวดแทน ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับ ใช้ฝาขวดแทนอะไรเนาะคุณพันพันนีนะฮะใช้ฝาขวดแทน ไม่เข้าใจ ใช้ฝาขวดแทน แทนอะไรเนาะเกาเหรอเอาฝาขวดมาขวดผิวกายมันเกาเหรอืมลองอธิบายมาดูซิคุณพันนีนะฮะใช้ฝาขวดแทนแทนอะไรครับ ให้ลุงเข้าใจได้ด้วยไม่เข้าใจคนเดียว เข้าใจคนเดียว ลุงจะได้เสริมให้ไม่ใช่อะไรแล้วครับ เสริม ให้จะได้ปรับแก้ให้ด้วยในเวลาเดียวกัน น้ำล้างตา ร่วง น้ำล้างตา น้ำล้างตาร่วงเอาว่าน้ำล้างตาก็แล้วกันนะ ใช้ฝาขวดแทน น้ำล้างตา อ๋อ พอนึกได้ทั้งนั้นเอาน้ำเทใส่ฝาขวดจะมาแล้วมาล้างตา โอเคนะ พอได้ไหมครับ ผมแปลไทยเป็นไทยเป็นอย่างนี้นะ คุณพันนี หายโล่งใช้มือรูปไปตามแขนรู้สึกซาไปถึงตัวโอเคดีมากครับ เนี่ย เป็นความฉลาดนะครับเป็นความฉลาดของตัวเองนะมือเนี่ย รูปหน้ารูปตารูปใบหูรูปไปเถอะรูปไปเถอะส่วนตัวของเราเนี่ย รูปล่างรูปบนรูปไหนไหนรูปไปเถอะมันร่างกายของตัวเองนะครับเนี่ยนะมันสามารถที่จะได้ไปหมดแหละนะครับ หายโล่งข้างคุณยุพเรศนะ อืมนั่นแหละใช่ไหมสร้างพลังงานโปรตอนเองทำแบบไหนครับ สร้างพลังงานโปรตอนเองเนี่ยผมว่า พลังงานโปรตอนมันมีอยู่แล้วในร่างกายนะครับ โปรตอนและนิวตรอนมันมีทั้งหมดอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอน มีทั้งหมดในร่างกายเรานะครับมันไม่ต้องสร้างมันปรับฮะมันปรับ ไม่ใช่สร้างนะ มันปรับนะครับรบต้องเข้าใจคำว่าปรับ จะรู้สึกนะครับนะนะนะนะในร่างกายเรามีหมดอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับอืมมันจะปรับ เพราะพลังงานนี่มันยิ่งใหญ่มันสามารถที่จะปรับ อนุภาคได้อย่างง่ายดายพลังงานบริสุทธิ์พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะอธิบายพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในโปรตอนนี้ตอนโปรตอนนิวตรอนนะครับพรุ่งนี้โอเคไปนี่ทางใจไว้หน่อยนะครับ มันเป็นภาษาฟิสิกส์ครับพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์มันมันสุดยอดมันมันโคกันยังไง มันเชื่อมโยงยังไงมันปรับยังไง มันถึงมีผลเร็วขนาดนี้ โอเคนะ พรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคุณ คุณพ่อสกายทูโอเคนะจบนะ โหวันนี้สามทุ่มสิบเอ็ดนาที โอ้ยโทษห้าทุ่มโอ้ยตายตายตายตายก็ยินดีทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอทั้งฝั่งเฟซและ YouTube นะครับ อ่ะ พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับ ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้ว เหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่าน เด้อสิบอกให้ดีไหมครับ ดีก็พยักหน้าสิ มันจะไปยากก็จบตรงนั้นเออใช่ไหมล่ะขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงาน บริวารและทรัพย์สินคารที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวา หน้าหลัง ล่างบน มืดหรือสว่าง ทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดิน จะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศ ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับก่อนจากกันในวันนี้เนาะสุขเถอสุขเถอดชาวประชาลุงงอกลุงงอก เกินบ้าแอบนอมอนและอันคอนเชียสนั่นนะครับ ขออนุญาตมาคุ้มภัยั้งในมุ้ง ในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่ว ราชนาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกใครสาธุ อามินอาเมนโอมและมิตรพุทธ thank you very big จบข่าวครับพบ